สรุปนะคะจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความถูกต้อง ก็คือการตระหนักถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ที่จะนำไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ การกรองข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้มีความถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และก็ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอค่ะ